การสร้าง Still Image Animation คือการใช้ภาพนิ่งหลายๆ รูปหรือว่ารูปภาพต่างๆ มาสร้างให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะ มีวิธีง่ายๆ ดังนี้เลยนะคะ ไปที่ไฟล์เลือก New ค่ะ เพื่อสร้างกระดาษใหม่ ให้มีขนาดตามต้องการค่ะ จากนั้นไปที่ไฟล์เลือก Open as Layer ค่ะ เลือกรูปภาพตามที่ต้องการจะกี่ภาพก็ได้นะคะ ที่เราต้องการให้เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เมื่อเลือกรูปภาพได้แล้ว ก็คลิกเมาส์ที่ Open ค่ะ จากนั้นเลือกไปที่เครื่องมือสเกลค่ะ เพื่อย่อขนาดของภาพหรือปรับขนาดของทุกภาพให้มีขนาดเท่า ๆ กันค่ะ เมื่อปรับความกว้างความสูงให้มีขนาดเท่ากันหมดแล้วนะคะ ก็คลิกเมาส์เลือกที่ Scale เป็นการยืนยันค่ะ จากนั้นไปที่แท็บเมนู Filter เลือก Animation แล้วก็กด Playback ค่ะ เพื่อลองดูการเล่นของ Animation ที่เราสร้างขึ้นมา สามารถปรับภาพให้เล่นก่อนหลังได้ที่เลเยอร์นะคะ กดลูกศรขึ้นลง ทำการบันทึกภาพที่แถบเมนูไฟล์ค่ะ เลือก Export ที่ All Image นะคะ เลือกนามสกุลไฟล์ภาพให้เป็น GIF Image ค่ะ GIF จากนั้นคลิกเมาส์ที่ Export เลยค่ะ จะปรากฏหน้าต่างของ Export Image as GIF ให้คลิกเลือกที่ as animation ด้วยค่ะ ตั้งค่าความช้าเร็วในการเปลี่ยนภาพ ให้เลือกที่ delay between frames where unspecified แล้วก็ตั้งค่าตามที่ต้องการค่ะ จากนั้นก็คลิกเมาส์ที่ Export ก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นภาพนิ่ง เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ